เห็นบอกว่าเป็นเรื่องในสมัยตอนที่ยังเป็นเด็กวัย90ถูกต้องเด็ก 90นี่วีย้อนไปคิดว่าจะ 15 16 อยู่ราวๆนั้นไหมพี่ ลึกกว่านั้นประมาณประมาณ15 16 โดยประมาณเห็นไหมรุ่นเดียวกัน ยกปีนี้ด้วย ปีนี้ยกสามเก้า ผลรุ่นทำไมทำไมแล้ว แล้วตั้งแต่นี้ไปนะครับรบกวนนะ รบกวนอย่างยิ่งยวดนะฮะ อย่างจริงจังนะฮะเลิกเรียกผมพี่วีนะครับทำไมล่ะ เดี๋ยวเราชอบเป็นน้องไงเราก็จะเรียกทุกคนว่าเป็นพี่หมดรบกวนนะครับ อย่ายัดเยียดความแก่ชราให้ผมตัวเองสามเก้าเรียกเด็กสามสี่ว่าพี่ไม่เอานะฮะเออพี่หยกเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์อะไรยังไง ที่เราไปทำในยุค90 ต้องบอกงี้ว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก ๆเลยนะที่หยก เข้าวงการสายนักเล่าที่เอามาเล่า ครับ แล้วจากนั้นก็ไม่ได้เล่าอีกเลย อืก็เลยอยากหยิบยกเรื่องนี้มาเพราะว่า รู้สึกว่า เพราะว่ามันเป็นเหตุเกิดในช่วงอย่างนี้จริงๆ เพราะว่าอย่างลอยกระทง เอ่ยปีใหม่ เอ่ยวาเลนไทน์เอ่ยอะไรก็ตามแต่กลุ่มหยกไม่ค่อยอินนะครับกินอยู่อย่างเดียวคือไปลองของ ว่านล้างโรงงาน หุยทั้งนั้น ผมต้องบอกแบบนี้ว่าเด็ก 90 ต้องไป แสดงว่า พี่หยกเนี่ยจริงๆเป็นเจนเดียวกับ วี รุ่นเดียวกันแหละ พฤติกรรมใกล้เคียงกันแต่ แต่เราห่างกันนิดหน่อย อ่าสมัยนั้นแล้วด้วยความที่บอกว่าไปเนี่ย คือตอนนั้นอ่ะ เราก็เพิ่งจะขึ้นม .4 ที่วี ครับ พอเราขึ้นม .4 เสร็จปุ๊บด้วยความที่บอกว่ามันก็มีเพื่อนใหม่เยอะมันก็เจอเพื่อนเก่าๆแหละแต่ว่ามันจะอยู่เป็นคนละห้องด้วยด้วยความที่บอกว่า โยกจากเด็กห้องท้ายๆอ่ะพอขึ้นมสี่เสร็จปุ๊บเกือสารแนดีดมาเป็นเด็กสายวิทย์ครับ เราก็จะไม่ได้เจอเพื่อนเก่าเลย เราก็บอกว่ามันเจอแบบไอ้พวกว่าเพื่อนกลุ่มใหม่ๆครับคราวนี้ก็รวมตัวกัน มันก็ไม่มีอะไรหรอกนอกจากว่าเอ้ยแอบกินเบียร์นี่แต่คราวนี้อยู่ๆมีความคิดความคิดหนึ่งขึ้นมา ซึ่งมาจากรายการของพ่อป๋องนี่แหละครับ ก็เริ่มแบบเฮ้ยมีเพื่อนคนหนึ่งชื่ออีบอลเป็นเด็กกาญจนบุรีนางก็ ผล่เข้ามาหยกบอกก่อนนะว่าตอนนั้นหยกอยู่กลุ่มผู้ชายล้วนไม่ได้มีเกย์ไม่มีเก้งนะผู้ชายแท้ๆเลย ซึ่งไอ้บอลน่ะมันก็จะมาถึงเสร็จปุ๊บ เฮ้ยมึงกูว่า ไปลอง ไปลองไปลองไปไป บ้านผีไหมลองบ้านบ้านผีไหมแล้เราก็ฮะไปเหรอ บอกแล้วไปดึกจะไปยังไงวะ แรก ๆ ก็ไอ้บอลมีมอเตอร์ไซค์ ไอ้แสบมีมอเตอร์ไซค์แต่อ้วนมีรถกระบะ ก็คือว่า คือคือขโมยรถพ่อไปนั่นแหละ ครับด้วยความที่บอกว่า ่ะเริ่มจากที่ใกล้ๆก็ฝั่งดอนเมือง มันก็ไม่ได้มีบ้านล้างอะไรมากมายอ่ะพี่วี นอกจากแบบว่าบ้านแบบสุด่อยอย่างเงี้ยไปมันก็เจอเต็มพวกขี้ยาอะไรพวกนี้บ้างครับ เราก็เลยว่าเริ่มใหม่คราวนี้กลายเป็นว่าไอ้อ้วนมึงมึงพ่อกูไม่อยู่ เดี๋ยวเอารถออกกันอืมปรากฏว่าวันนั้นมันเป็นเอ่อช่วงเอ่อลอยกระทงครับเสร็จปุ๊บก็ไปรวมตัวกันที่บ้านไอ้อ้วนไอ้อ้วนก็เอาออกเลยก็นั่งลิฟต์แล้ว เราจะไปไหนดี ถ้าคลองสามลำลูกกาคลองสามก็เรือนไทยอ่าก่อนเข้าเรือนไทยเนี่ยก็จะเจอเลยสามแยกแล้วจะเป็นดงป่ากล้วยตานีเลย เออ อันนั้นอะไปแล้วก็ไม่ได้เจออะไร เจอเต็มที่ก็ได้ยินแค่เสียงกุกกักอะไรพวกนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้ด้วยความที่แบบว่าไอ้คลองคลองคลองลำลูกกา มันสามารถล้อล้อล้อไปได้แล้วไปโผล่ที่เนี่ย ไอ้อะไรนะวัชรพลดา อืมเนี่ยจุดจุดแลนด์มาร์กแล้วครับ ก็เริ่มแบบว่าเนสเซอรี่เอออ่ะไปถึงเสร็จปุ๊บคราวนี้คนมันเยอะที่เนสเซอรี่ที่เขาบอกกัน มันก็ไม่ได้ยินอะไรหรอกไม่ได้อะไรหรอกก็แบบว่าเห็นแบบว่าเหมือนเป็นนี่มากกว่า เราก็ค่อยๆไล่ไปตามซอยที่มันเป็นหมู่บ้านแล้วช่วงนั้นนะพี่วีมันเหมือนว่าโครงการที่สร้างแล้วก็ทิ้งล้างไว้เยอะมากพวกโครงการบ้านจัดสรรครับคราวนี้มันเราหลุดไปอยู่ซอยซอยหนึ่งซึ่งบอกว่าต้องบอกนี้ว่า มันเหมือนเป็นทางโล่งเลยนะพอเราเข้าไปอ่ะพี่วี มันเป็นบ้านลักษณะสไตล์ยุโรปแล้วมันจะมีแบบว่าบ้านทุกหลังจะมีโดมขึ้นมาแบบว่าตรงกลางบ้านตลอดเลย แล้วคราวนี้ย ไอหลังโครงการอ่ะ ดันติดกับโรงงาน อืมโรงงานที่ไฟไหม้อ่ะ อุ้ยวัชรพล โอเค เสร็จปุ๊บ เราไปเจออยู่หลังหนึ่งพอ พอเราเข้าไปที่โครงการนี้เสร็จใช่ไหมพอตรงเข้าไปเข้าไปเสร็จ ไอ้ด้านหน้า มันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยกินเพราะมันยังเหมือนติดถนนใหญ่ครับ คราวนี้ยแล้วลักษณะโครงการการสร้างบ้านเขามันแปลกมากคือมันหลังนึงเนี่ย แล้วห่างไปอีกประมาณสามสี่ร้อยเมตรอะพี่วีคือโครงการเขาใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวให้เจอบ้านอีกหลังเนี่ยมันห่างกันมาก จนกระทั่งเราไปเลือกอีตรงแบบว่าท้ายสุดก็ไปเจอบ้านแบบบ้านหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าบ้านบ้านบ้านอื่นๆอีกครับคราวนี้พอเข้าไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่เข้าไปก็คือลงมา ในกลุ่มหยกนะ มีหยก มีโอเว่นมีไอแสกมีไอเบนไอบอลไออ้วน ทั้งหมดหกคน มีใครบ้างนะ มีโยกมีเบีย มี มี มีเบนเบนมีโอเว่นโอเว่นบอลโอเว่นแสบ แสบแล้วก็ไออ้วน อ้วนหกคน พอลงจากรถเสร็จ คนที่ขี้ขาดที่สุดคือไอโอเว่นครับ ไอโอเว่นเนี่ยก็คือว่า ก็เหมือนจับคู่กัน ก็คือว่า เข้าไปเนี่ยกติกาคือแต่ละคนที่เข้าไปนะ ครับ มีไฟฉายได้ แต่ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ใช้เป็นแมกขีดไฟ ก็คือว่าคราวนี้จับฉลากให้เราอะได้ไฟฉายเออโล่งใจแม่งโหดไม่ขีดไฟเลยหรอ เข้าไปทีละสองคนคราวนี้หยกดันดันได้คู่กับอีโอเวนมองหน้ากันแล้วได้บอกว่าดันเป็นคู่สุดท้ายที่เข้าไปซึ่งอีกคู่แรกก็คือไอสองบีหนึ่งบีสองก็คืออีบอนกับอีเบนอีบอนกับอีเบนขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันบอกเดี๋ยวกูจะขึ้นไปแล้วพี่วีพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บตรงกลางมันเป็นลักษณะโดมคือเป็นโครงกระจกอะ แล้วพระจันทร์เต็มดวงมันสาดลงมา แสงลงมาแล้วบอกว่าโครงใหญ่มากเนี่ยทรงมันสวยมากแล้วพอตรงเข้าไปอ่ะมันเป็นลักษณะคือไอ้บันไดที่มันเป็นปีกขึ้น ครับ แล้วก็ฉีกออกนี้ใช่ไหมมันก็ขึ้นไปคนคนละข้าง ไอ้บอลเนี่ย มันเดินเข้าไปก่อนเสร็จปุ๊บมันก็ดูตามห้องตามห้องจนกระทั่งมาที่ห้องใหญ่สุดพอมันเปิดประตูเข้าไปเสร็จปุ๊บอยู่ประตูปิดดังปั้ง เราอ่ะอยู่นอกเราก็ได้ยิน อันนี้คือที่ในพาร์ทของที่บอลมันเล่าให้ฟังด้วยความที่ไอ้บอลอ่ะมันเข้าไปแล้วบอกว่า เสร็จปุ๊บเข้าประตูปิดปุ๊บไอ้บอลมันก็เริ่มมองเริ่มกวาดนะแล้วคือไอ้บอลอ่ะกับไอ้เบนมันได้เป็นไม้ขีดระหว่างนั้นอ้บอลก็จุดแล้วพยายามที่จะนี่ไป พอมันจุดเสร็จอ่ะพี่วีแล้วค่อยๆยกขึ้นมาอย่างเงี้ย มันเป็นลมที่เป่าเข้ามา แล้วลมประทานหน้าทั้งทางที่หน้าไม่มีอะไรไม่ขีดดับมันดับ หลังจากนั้นอีบอนก็จุดอีกเดี๋ยวว่าเอาไปอ่ะไม้ฉีดพญานาคกองใหญ่เลยนะอ๋ออ๋อไม้ฉีดกันยาวเออเออ ก็ยังดีจุดใหญ่เลยพอจุดจุดเสร็จปุ๊บพอยกมาคราวนี้ยมันไม่ได้ลมไม่ได้เข้าหน้าอย่างนี้นะรลมผ่านหูอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยแล้วก็ดับแล้วก็ดับจนไอ้บอลบอกว่าเริ่มแบบว่านี่แล้วหลังอะเริ่มชิดประตูแล้วแล้วเริ่มแบบว่าแบบเริ่มบิด ไม่ออก ประตูไม่ออกคราวนี้มันเริ่มแหกปาก สักพักหนึ่งอมันเริ่มแหกปาก สิ่งที่มันได้ยินต่อ มันเป็นเสียงกุกกักอยู่ในตู้เสื้อผ้าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่จะออกมา เออ โดยที่อีตู้เสื้อผ้านั้นฮายิ่งกว่าคือมันโดนคล้องโซ่ด้วยเหมือนเป็นจำปั่นใหญ่ๆอ้ยมันถึงว่าเอาโซ่คล้องไปคล้องมาแล้วก็ค่อยเอาตะขอไอนเนี่ยนะกุญแจล็อกไว้ ใช่ แล้วคือมันกระเทงกระเด้งกระเด้งออกอย่างเงี้ย คือเหมือนมันมีอะไรข้างในเพื่อที่จะดันออกมา เฮ้ย คือถ้ามันเป็นการที่แบบ เพื่อนหรือใครแกล้งอ่ะเข้าใจได้นะในกรณีที่แบบเหมือนเหมือนแบบเตรียมตัวเพื่อแกล้งแต่ในกรณีที่แบบเฮ้ยจะแกล้งอะไรมันมันคงไม่พยายามเอาขนาดโซ่มาทำขนาดนั้น แล้วที่สำคัญคือมันเป็นคู่แรกขึ้นไป และที่เนี่ยเราไม่ได้บอกว่า เราไม่รู้เลยว่ามันคือที่ไหน เพราะว่าอาศัยคือไล่มาเอง ไล่มา โดยเฉพาะ เออแล้วมาเจอที่นี่ ก็บอกว่าเสร็จปุ๊บไอเบนอะอยู่อีกฝั่งหนึ่งไอเบนอะไม่เจออะไรไอเบนก็เลยวิ่งมา มันเป็นจังหวะที่บอลพยายามเสียดันดันออก แล้วมันเหมือนว่า ไอตู้เสื้อผ้านะมันแบบว่ามันเริ่มดันแรงขึ้นดันแรงขึ้นจนมันดังดังแก๊กโซ่อะล่วงรูบลงมา ไอเบนอะเปิดประตูขึ้นมาพอดีสิ่งที่ไอเบนคือมันมองเข้าไปมันเห็นเป็นผู้หญิงคนนึงแหวกออกมาจากตู้ เป็นคนเฮ้ยเดี๋ยว เป็นคนเหรอ มันไม่ได้เป็นคน แต่คือมันเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแหวกออกมาจากตู้แล้วเหมือนจะพุ่งออกมาไอ้บอลมันก็เลยวิ่งดีดตัวออกมาเสร็จปุ๊บอีเบนก็เลยปิดประตูพอปิดประตูดังปั้งเสร็จไอ้สิ่งที่มันกระแทกประตูดังบึ้งแล้วก็ปังปังปังปังปประตูอีครับเออแล้วมันก็วิ่งลงมาอยู่ตรงโถงกลางมันก็เป็นแบบว่าคู่ที่สองเข้าไป ไอเบนก็ยืนหน้าที่อยู่ มันก็ไม่กล้าที่จะบอกว่านี่พ่อว่าหยกหยกก็ยังอยู่ที่รถไอคู่ที่สองก็จะเป็นไอแสบไปอ้วนเข้าไปไอแสบไปอ้วนอ่ะมันก็จะดูสำรวจตรงด้านล่าง ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นโซนห้องครัวห้องอาหารใช่ไหมพอมันเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันเริ่มมอง เฮ้ยด้านหลังมันมีประตูที่หลังออกไอเบนก็เลยเดินตามเข้าไปปรากฏว่าด้านหลังมันเป็นสระว่ายน้ำจากเบลเลอร์เลย แล้วก็บอกว่ามีกำแพง ไอ้เบนน่ะด้วยความสารแหน่มันก็เดินดูไล่ไปแต่มันอ่ะ ยังได้ยินเสียงประตูที่ยังดังอยู่ข้างบนไอ้อ้วนกับไอ้แสบก็บอกว่าเฮ้ยใครเล่นอยู่ข้างบนวะแต่ไอ้เบนน่ะ ยังไม่พูดไอ้เบนน่ะเกาะกับไอีบอลน่ะ เพื่อออกไปดูตรงด้านหลังโซนด้านหลังครับจนกระทั่งว่าไปอยู่ตรงโซนสระน้ำแล้วมันก็จะเป็นกระแพงใช่ไหมพี่วีมันบอกว่ามันเห็นอ่ะ เป็นเด็กอ่ะ มันไม่ได้เชิงเด็กหรอกเป็นเป็นผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายเอาคอ มาเกยไว้ตรงบริเวณกำแพง แล้วก็พยักหน้า่ให้ปายหา ใช่เหรอแล้วจังหวะนั้นะคือไอ้บอลกับไอ้แสบไอ้ไอ้อ้วนกับไอ้แสบอะมันเดินมาพอดี มันบอกว่าเห็นเหมือนกัน แต่มันไม่ได้เห็นแค่สองหัว มันเห็นเรียงเลยประมาณห้าหกหัว แล้วก็พยักหน้าอยู่อยู่ตรงขอบแกำแพงคือเต็มเลยเหรอ เออ แล้วเป็นจังหวะนั้นอะอ่ะเสร็จปุ๊บ คราวนี้เป็นคู่ของหยกกับไอ้ไอ้เว้งเข้าไป ไอเวนเนี่ย ใส่พาร์ทอีกคอแบบบอกเลยว่ามันใส่มาทีประมาณเจ็ดองค์รอบคอไอโทบอกเวนถ้าอย่างเงี้ยมันจะเจอผีวะ เออ ไอเราก็บอกว่าลงไปเสร็จปุ๊บก็เห็นเพื่อนอ่ะสี่คนก็อยู่ตรงกลางมันก็บอกว่าบอกมึงยังไงก็เจอเยวเราก็คิดว่าเพื่อนบิวเสร็จปุ๊บอีสี่คนเนี้ยมันก็อาศัยที่บอกว่ามันเดิน เดินแยกย้ายกันไปนั่นแหละพอมันเดินแยกย้ายกันไปเสร็จปุ๊บไอความที่เรายืนอยู่ตรงกลางเราก็ยืนอยู่ตรงกลางถูกตรงตรงแหนกันพอดีไอโอเว่นอ่ะโยกปวดฉี่ไอเราก็เอาคิปหายยังไม่สำรวจเลยมึงจะไปฉี่แล้วหรอก็บอก ไม่ได้เว้นมึงจะไปฉี่ที่ไหนก็ได้มึงฉี่ตามนี้ก็ได้บอกกูไม่ดูหรอกมันก็บอกว่าอีห่าบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หยกเอาอย่างนี้เว้นเอาคุณแจรถอะเอามาไว้ที่กู เพราะเดี๋ยวมึงอะเกิดมึงเตลิดขึ้นมาอีห่ามึงอะหนีพวกกูไปแล้วกูจะกลับกันยังไง เออหยกก็ยืดคุญแจรถแถมกับพาร์ทในคอมอีก อีเวนต์เขาก็เลยออกไปฉี่นอก แล้วมันไม่เข้ามาอีกเลยนะปรากฏว่าหยกอะได้ยินเสียง เป็นขวดวายมันดังแก๊กแก๊กแก๊กแล้วก็กิ้งดูดูมาแล้วหยกก็หันหยกก็เห็นเพื่อนอายุตามมุมนี้ มุมนี้มุมนี้อีกสี่คนใช่ไหมไอพวกไอไอไอไอไอบอลไอเบนหยกก็เฮ้ยพวกมึงเล่นอะไรกันนะเงียบกูบอก กูไม่ได้เล่นเนี่ยกูดูอยู่ไอ้พวกนั้นก็เดินฟาหาคิกคักคิกคักคักกันอยู่สักพักหนึ่งปวดวายมันกิ้งมาคือมันแตะโดนขาไอ้หนูว่าเชื่อไอ้วะ แล้วเราก็เดินตรงไป พี่ที่หยกบอกว่ามันเป็นเอ่อบันไดที่บอกว่า มันปีกเป็นปีกปีกสองปีกนะเอออีตรงกลางอ่ะถ้ามองดีๆอ่ะมันเหมือนเป็นกำแพงแต่พอเราเดินตรงเข้าไปใกล้ๆอ่ะพี่มันเป็นลักษณะคือมันทำเป็นเหมือนว่า เป็นเป็นพื้นตัดแล้วเออเป็นกำแพงต่างระดับอ่ะ มันบุ่มเข้าไปอีกทีนะแล้วพอเราเดินเข้าไปตรงนี้มันก็จะเป็นซอกใช่ป่ะตรงเนี้ย มันเป็นประตูอืมความสั่นละแน่ของเราอ่ะ แล้วก็คือพอเราเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บอีประตูเนี้ยมันแง้มออกมาแล้วก็ปิดดังอย่างเงี้ยหมือนมีคนข้างในอ่ะค่อยๆดึงประตู เออเบาๆเออ เหมือนเชื้อเชื่อน่ะ ไอเราด้วยความที่สงสัยเว้ยก็บอกบอกเฮ้ยมึงกูเจอประตูแล้วก็พูดเสียงดังนะเออเออประตูอะไรมึงพวกงั้นเดี๋ยวกูลงไปดูนะเดี๋ยวบอกว่าเปิดไว้ซึ่งตอนนั้นำทีวี มันคือตีประมาณตีสาม ยกเปิดประตูเข้าไปเสร็จปุ๊บระหว่างที่เดินไปกลิ่นความชื้นมันชื้นมากที่มันเป็นห้องใต้ดิน อืมด้วยความที่เราเดินไปด้วยบันไดอ่ะมันวนเราไม่คิดนะว่าว่าเฮ้ยมันลึกขนาดนี้เลยประมาณสองชั้นอ่ะเพราะหยกเดินวนสองรอบในการเดินของหยกอ่ะหยกเขาจะเอาหลังอ่ะถูกับกำแพงครับเพื่อระวังให้หลังไม่เจออะไร เออ บางทีเกิดเพื่อนแอบแอบแกล้งกูหรือเปล่าอย่างนี้เราค่อยๆเดินแล้วก็ถือไฟฉายอันหนึ่งค่อยๆ เดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินลงไป จนกระทั่งเดินไปดังแจ้ง เฮ้ยน้ำหัวเราก็บอกว่าสาดลงไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยน้ำว่ะซึ่งมันเป็นห้องใต้ดินบอกหยกบอกเลยเหมือนเป็นห้องเก็บวาย ที่วีเพราะว่าพวกชั้นวายแล้วก็ถังไมโอรมันลอยเกลื่อนเลย แล้วก็เริ่มสาดไอไฟฉายขึ้นห้องงัดไฟฉายขึ้นพี่วี มันเป็นห้องที่เหมือนห้องใหญ่มาก แล้วพอเราสาดไปอ่ะถ้าในความเป็นจริงเราสาดขึ้นไปอ่ะเราต้องเห็นว่าปลายทางมันคืออะไรอืมอืมอืมมันไม่เห็นกำแพงพี่ทุกอย่างมันมืดไปหมดเลย หมายความว่าข้างหน้าเรามันเป็นทางแบบสุดลูกหูลูกตาเนี่ยถูกต้อง แล้วเป็นลักษณะน้ำขังอยู่ใต้นี่น่ากลัวนะ แล้วทำยังไงต่อลงไปบ้างลงไลโอ้โหก็ได้แค่จอมอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็นิ่งไปสักพักหนึ่ง ตอนนี้เราก็เริ่มสาดแล้วก็เริ่มส่องดูอ่ะเห็นกระแพงด้านข้าง แต่ลักษณะคือมันมันไม่ได้ห่างกันมากอะประมาณห้องเนี้ยแต่มันลึกคือลึกไปเลย เข้าใจเข้าใจ หมายถึงว่าปลายสุดของแสงไฟเรามันไม่แตะไม่แตกกำแพงกฝั่งต้องใช่ แล้วหลังจากนั้นอ่ะ เหมือนแต่ปลายสุดของเรา มันแตกแค่พื้นน้ำแต่มันได้ไกลสุดอ่ะ คือเราเาที่มันส่องนะ ใช่ แต่สิ่งที่ตามมาคือดังตุ้มอุ้ยอุ้ยมันเป็นเสียงอะไรบางอย่างที่มันกระโดดลงน้ำแล้วพี่วีรู้ป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือ มันมีบางอย่างที่อยู่ใต้น้ำนะมันว่ายตามแสงไฟไล่มัน มันเป็นคลื่นใหม่ไล่ตามตามแสงไฟช่วงนั้นหยกก็ค่อยๆดึงลง แสงไฟก็เริ่มหลุดลงขึ้นมาเฮ้ยมันตามเว้ยพอเราเลี้ยวไปทางนี้เฮ้ยมันตามเว้ยเห็นเลยว่าเป็นคลื่นอ่ะแล้วบอกว่าเป็นออกแนวแบบว่าเป็นเหมือนขี้นิดๆอ่ะไอ้เราก็เริ่มปัดไปปัดมาไอ้ที่ผ่านคราวนี้มันเริ่มฟอฟอฟมันเริ่มไวขึ้นพอเริ่มอย่างเงี้ย สักพักหนึ่งมันมีมืออะขึ้นขึ้น เออ เขาจับอย่างเงี้ย แล้วก็เดี๋ยวหยกได้ยินเสียงคือเสียงของไอโอเว่นขึ้นของมือ ไอ้เราก็บอกว่าพอจะหันไปเสร็จปุ๊บเห็นแค่มือด้วยความที่เราก็กลัวอีกตรงหน้าใช่ไหมครับเราก็เอาหลังนะคราวนี้เริ่มถ่ายแล้วก็ค่อยๆเดินวนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป เออ พอหยกถึงอีกประตูเสร็จปุ๊บพอออกมาจากประตูได้อ่ะพี่ครับระหว่างที่เดินขึ้นอ่ะ ได้ยินเสียงเลยว่ามันดังแจ็บแจ็บมันเหมือนว่าเท้าที่เปลี่ยนเดินตามขึ้นมาตามบันไดแต่เราไม่เห็นตัวนะ แต่เราได้ยินเสียงอย่างนั้นจริงๆ จนพอเราขึ้นมาซึ่งข้างบนแล้วว่าหยกลงไปตอนตีสามถูกไหมแต่หยกขึ้นมาตอนประมาณหกโมงกว่าสามชั่วโมงนะสามชั่วโมงเลยนะ แต่ในความรู้สึกหยกหยกยังไม่ถึงสิบห้านาทีเลยนะอุ้ยทำไมมันแบบแล้วหยกจะบอกว่าณตอนนั้นที่หยกวีถามหน่อยว่า ความรู้สึกในการที่เราอยู่ตรงนั้นน่ะ มันกินเวลาเยอะขนาดนั้นไหมอ่ะความรู้สึกหยกมันแค่ไม่ถึงสิบนาที ไม่ถึงสิบห้านาทีด้วย แต่หายไปในตอนนั้นคือสามชั่วโมงแล้วต้องแล้วทุกคนคือหน้าเสียกันหมดเลยว่ามึงหายไปไหนมา พวกปูวิ่งตามกันใหญ่เลยไม่เห็นว่ามึง ก็เลยชี้ไปว่าประตูมันอยู่ตรงนี้พอหันมาอีกทีนึงมันมันใช่แต่มันไม่มีประตูแล้วทีเฮ้ยมัน มันเหมือนเราเป็น เดินผ่านเข้าไปในประตูของมิติกัวหนาน เราก็ไม่รู้ไงเราเรื่องเนี้ยคือเราเหมือนเรา เราตอบ เราตอบมาเราหาเหตุผลกับเรื่องนี้ไม่ได้จริงแต่คือเราเราเจออย่างนี้จริงแล้วคือเรายังสัมผัสเรายังบอกเลยว่า ไอ้เว้นอ่ะ เป็นคนเรียกกูขึ้นมามันยังแตกกู ไอ้เว้นบอก ป่ากูก็เพิ่งจะมาสมทบกับพวกมันนี่หะเพี้ยวโอ้พี่หยกได้ฟังเรื่องเด็กตาหมาวีไหมเออ ที่วีบอกว่าวีหายไปหนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงอะครับ แต่ความรู้สึกวีคือวีใช้เวลาไปแค่สามชั่วโมง อืเหมือนเราอยู่อีกมิติหนึ่งโดยปริยายอุ้ยพี่หยกดูดิ อุ้ยเวลาเขาช้ากว่าอืมเวลาเขาช้า คือคุณผู้ชมผู้ฟังผมไม่ได้สตรอเบอรี่นะ ผมอยากให้ดู ผมไม่รู้คุณเคยขนขนลุกเยอะลุกขนาดนี้ไหมนะ คือลุกแบบ คือขึ้นเป็นผลเป็นเม็ดนะ คุณ คือ พอผมนึกถึงภาพวันที่ผมหายไปอ่ะสามชั่วโมงที่ผมไปอยู่ตรงนั้น แล้วกลับมาคือยี่สิบสี่ชั่วโมงในโลกความเป็นจริงพี่อกบอกว่ากูอยู่สิบห้านาที แต่ออกมาทีสามสามชั่วโมงผ่านไปแล้วเฮ้ยมันสิงกันแบบนี้เลยอ่ะอยากให้ดูหลังมากเลยอ่ะ คือตอนนี้ผมจะบอกว่าหลังผมมันดันเสื้ออย่างเงี้ย ขนลุกขนลุกอืมนะฮะแล้วทีนี้ยังไงต่อหลังจากที่เราเริ่มให้ข้อมูลต่อเพื่อนแล้ว กูเพิ่งเข้าไปเพิ่งสิบห้านาทีไอโอเว่นก็บอกว่าไม่ กูไม่ได้ไปสะกิดอะไรมึงกูเพิ่งเดินตามพวกมันมา เพราะว่ามันเห็นว่าเช้าแล้ว เพราะอีนี่คือว่าไปเกาะอยู่ตรงหลังหลังกระบะเลยเพราะมันเข้ารถไม่ได้พุ่งใจรถหยุดหยกหมดเลยครับ เอออีเพื่อนทุกคนก็กลับไม่ได้พุ่งใจรถหยุดหยกมันก็พยายามตามหาโยก หยกบอกว่าไม่จริงบอกกูลงไปตอนตีสามมันมันก็บอกว่ามึงดูนาฬิกาเดี๋ยวหยกกับเป็นคนไม่ใส่นาฬิกาอยู่แล้วก็ดูเฮ้ยยังไงวะแล้ววันนั้นทั้งวันคิดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวว่าอีหยกมึงหายไปไหนมึงเจออะไร แล้วเขาทุกคนก็เอาเรื่องแต่ละคนที่ไปเจอมา แล้วมันเริ่มคุยกันเขาบอกว่าทุกคนบอกว่าเจอผีหมดแต่มึงมึงเจออะไรที่แปลกกว่าชาวบ้านเขาโยกแล้วประเด็นคือ มันอยู่ในเหตุการณ์กันทุกคนแล้วคือมันเห็นอยู่ว่า เราหายไปจริงๆ แล้วเห็นว่าเราอ่ะเดินออกมาจากฝั่งนั้น แล้ว ทุกคนก็วิ่งไปดูว่า ตามที่เราบอกว่ามันคือประตูแต่มันไม่มีประตูแล้วอ่ะ คือประตูบานนั้นมันหายไปเออแต่เราก็ยืนยันว่ากูเข้าประตูบานตรงนี้ เพราะว่าทุกคนก็เห็นว่าหยกเดินออกมาจากตรงนั้นจริงๆอุ้ยแล้วเขาบอกต้องเข้าใจว่าว่าแบบเขาเห็นเราเดินออกมายังไง ไม่พี่วิวีก็จะ อันนี้คือกำแพงถูกปะแต่ถ้าเราดูจริง ๆอ่ะมันเป็นลักษณะบุ่มเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวตรงนี้ยมันเป็นกำแพงอ๋อหมายถึงว่าเป็นเป็นเหมือนซอกของใช่อย่างนี้แล้วแล้วประตูอยู่ด้านข้างตรงนี้แต่จริงๆคือตรงนี้มันเป็นกำแพงแล้วเราเดินถูกโอ้โหลุกแล้วเชื่อไหมว่าวันนั้นเสร็จปุ๊บเลิกเลิกเรียนตอนสามโมงสิบห้าครับ แว้นมอไซค์เป็นกันเลย หาบ้านหลังนั้นไม่เจอหายไปเลยเหรอ เอ้าแล้วผมเข้าใจว่าเป็นบ้านโรงงานไฟไหม้อันนั้นตรงวัดจช่มันเป็นที่โล่งๆ เลยแล้วก็บอกว่าเป็นฝั่งโรงงานแต่อีบ้านหลังนั้นไม่เจอรื้อไปแล้วภายในวันเดียว ตอนนั้นน่ะ คือเรามาเจอเหตุการณ์ที่โน้ตพี่หยกไปไปทำนะเวลาตอนนั้นนะคืออายุอ่ะสิบห้าสิบหกเว้ย มันลือแล้วหรอ มันยังไม่ มันยังไม่ลือมันหายไปไหน แล้วมันผ่านไปไม่ถึง24ชั่วโมงพี่โน้ตเราเพิ่งจะออกจากตรงนั้นอ่ะคือ6โมงตีไป7โมง แล้วก็ไปรวมตัว เปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อผ้าแล้วไปเรียน เรียนเสร็จปุ๊บตอนเย็นวันนั้นกลับมาใหม่แล้วหลังนั้นยุคนั้นดังมากนะรู้อยู่จำได้จำได้ หลังนั้นนะยุคนั้นดังมากแล้วที่เป็นโรงงานอ่ะ ไปไหม้ใช่ไหมโรงงานไปไหม้รูบ้านหลังนั้นไม่อยู่ ไม่อยู่แล้ว วันเดียว 24 ชั่วโมง โรงงานบ้านทั้งหลังหายไปไหน ป็นที่ลูกร้างเป็นที่โล่งหรือพี่เป็นที่โล่ง คือความจริงมันจะต้องมีทั้งหมดสามหลังใช่ไ่มใช่ใช่เหลืออยู่แค่สองหลังไอ้ตรงตรงนั้นคือเป็นโล่งที่พี่ชอบไปคือหายไป หายไปเลยทั้งหลังหรือการพื้นที่โล่งๆไปเลยใช่ไหมใช่จุดของรายละเอียดหนึ่งที่วีสนใจพี่หยกคือในช่วงที่พี่หยกลงไปชั้นใต้ดิน ที่บอกว่ามันมีน้ำขังขังในที่นี้คือขังระดับไหนข้อเท้าหรือขึ้นมากลางหน้าแข้งคือหยกไม่ได้ลงไปขนาดนั้น แต่ แต่หยกเข้าใจว่าแน่นอนว่ามันค่อนข้างที่สูงอย่างน้อยต้องประมาณนักแข่งเพราะว่ามันเป็นห้องห้องห้องเจ็บวายเพราะว่ามันมีพวกถังไม้โอ๊กที่ไอที่วางไอขวดวายอะไรพวกนี้ลอยกันทุกป่องป่องอืมอืมอืเออออเข้าใจนั่นแหละ ทีนี้ ไอตัวที่มันรึบรึบรึบในน้ำเนี่ยมันคือตัวอะไรนั่นแหละที่พอเห็นลักษณะอย่างอื่นรายละเอียดอื่นนอกที่เห็นชัดๆอ่ะที่หยกเห็นชัดๆคือมันเป็นลักษณะเป็นขี้ เป็นคีบเหมือนมันเป็นคีบแบบว่าเป็นคีบเขี้ยวคีบเหมือนคีบปลาแต่มันใหญ่กว่า ใหญ่กว่าใหญ่กว่าคีบปลาใช่ กี่เท่า โอ้โหฝ่ามืออยังนโอ้ยมันไม่ใช่ปลาแล้วนะอย่างเงี้ยพี่ตัวอะไรพี่โน้ตที่ที่มันโผล่มาเหนือน้ำแล้วมันก็ฟุบลงไปทางผืดใช่ไหมเออเออที่เหมือนทางผืดประมาณนั้นที่เจอเนี่ยคนจะรับแถวไหนไม่ต้องบอกซอยอะไรนะแถวไหนวัชรพล โรงงานที่ถูกไฟไหม้เมื่อถ้าย้อนกลับไปสามสิบกว่าปีก่อนปะน่าจะใช่จ้ะที่ไหนก็ที่นั่นแหละมันมีอยู่เดียววัชรพลเลยก็จากบ้านวัชรพลก็จะมีที่อยู่ตรงนี้ ที่เป็นโรงงานไฟไหม้นึกตามภาพถือว่าไอ้ช่องที่บอกเห็นว่าสุดปลายทางมันเหมือนช่องตกปลายคล้ายๆแบบเข้าไปไม่รู้บอกไม่ถูกไม่รู้เส้นที่เดียวกันหรือเปล่าเคยไปทำเหตุตรงนั้นไหม เคยก็ตอนเป็นทำเส้นไมาอยู่พี่ก็ไป แล้วเราไม่รู้รู้เรื่องดีเทลอะไรมากมายเพราะไอ้บอลจะเป็นคนหาข้อมูลเพราะถ้าถ้าเป็นช่วงนั้นพี่หยกสิบห้าสิบหกไอพี่โน้ตก็ประมาณยี่สิบยี่สิบห้าจักหลังจะเลิกทำพอดีพี่ช่วงุ่มไปไปลายปลายก็เติมทำทู้มไปแล้วก็จะไม่มันน่าจะว่าเป็นที่เดียวกันไหมนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดเดี๋ยวประตูเชื่อออกมาเขาเชื่อประตูสีแดงปะไม่รู้จำไม่รู้มันหรือไม่มีประตูแล้ว คือหยกจะบอกว่าหยกออกมาพี่พี่โน้ตเข้าใจว่าคือ มันมืดมากแต่แต่ คือเรารู้ว่ามันเป็นประตูแค่ประมาณหนึ่งคนอะเข้า เพราะประตูมันเล็กแค่ประมาณคือมันก็เป็นผนังตั้งประตูอยู่หรือยาวถูกปะนี่คือผนังถูกปะแต่ว่ามันบุ๋มเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็จะมีฉากขึ้นอย่างนี้ถูกปะประตูอยู่แค่ตรงนี้ ประตูอยู่อย่างนี้เลยน่าจะที่เดียวกัน น่าจะที่เดียวกันแต่แต่ไม่มีคำตอบของ สิ่งที่เห็นที่เห็นว่าคือตัวอะไร ตอนพี่ไปพี่ไม่ได้ลงถึงนะ แต่เล้วก็ที่สงสัยที่สุดก็คือใครเป็นคนมันเรียกใครเป็นคนเรียกนั่นสิ ผมกำลังจะถามตอนนี้เนี่ยว่า ไอ้มือที่มาแตะหลังแบบขึ้นได้แล้วขึ้นเถอะมือ ขึ้นเถอะมือ แล้วคิดว่าเป็นไอโอเว่นใช่คิดว่าเป็นเนี่ยดีเรา แขนใครใครแตะนะฮะก็ไม่มีคำตอบก็เป็นแต่แต่คนที่ถูกเตือนว่าขึ้นมา ขึ้นมาเหอะมือ นั่งอยู่นี่เราไม่รู้ว่าเราเห็นน้ำคืออะไรแล้วก็คือทุกคนก็คือหากันอยู่สามชั่วโมงหาแต่ลักษเจณะแต่ลักษณะที่เป็นของพืนที่บอกนะใช่คงไม่พ้นนั่นแหละ ไม่รู้รู้อ่ะไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งในหนึ่งเขาเรียกว่าไงวะหนึ่งในหนึ่งในการจุติเกิดในรูปแบบหนึ่งในอีก อีกอีกสัดส่วนหนึ่งของมิติและกักัจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้